ดีค่ะตอนที่ 25 การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการเขียนกราฟ วัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาขั้นตอนการเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้อย่างคร่าวๆ เราจะนำนะคะอนุพันธ์มาใช้ในการเขียนกราฟนะคะของฟังก์ชันแบบคร่าวๆนะคะ ดังนั้นนะคะขอทบทวนนะคะ นิยามทฤษฎีนะคะที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่ 24นะคะดังนี้กำหนดให้ y เท่ากับ f(x) นะคะเป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วงปิด i ขั้นตอนการหาค่าสุดขีดของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะคะขั้นที่ 1 หาจุดวิกฤตโดยหาค่า x เท่ากับ c ที่ทำให้ f from c เท่ากับ 0 หรือ f from c หาค่าไม่ได้ ขั้นที่ 2 ทดสอบจุดวิกฤตที่ x เท่ากับ c fc เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ ถ้าเครื่องหมายของ f พร x รอบๆจุด x เท่ากับ c มีการเปลี่ยนแปลงจากบวกไปลบ fc เป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ ถ้าเครื่องหมายของ f พร x รอบจุด x เท่ากับ c มีการเปลี่ยนแปลงจากลบไปบวก fc ไม่เป็นค่าสุดขีดสัมพัทธ์ ถ้าเครื่องหมายของ f ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อไปนะคะเราจะมาดูความเว้าของเส้นโค้งกันนะคะ พิจารณากราฟนะคะของฟังก์ชันนะคะพบว่าในช่วงที่เป็นฟังก์ชันเพิ่ม และในช่วงที่เป็นฟังก์ชันลด ต่างก็มี 2 ลักษณะดังนี้นะคะก็คือ ส่วนของความเว้านะคะของเส้นโค้งนะคะฟังก์ชันเพิ่มมี 2 แบบนะคะแล้วก็กรณีของฟังก์ชันลดนะคะก็มี 2 แบบด้วยกันนะคะลักษณะ ของความเว้าของโค้งนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะมาดูนะคะว่า ความเว้าของโค้งเป็นอย่างไรนะคะ เว้าขึ้นนะคะ ลักษณะเด่นของเส้นโค้งเว้าขึ้นคือเส้นโค้งจะอยู่เหนือเส้นสัมผัสนะคะ เราจะทำการพิจารณานะคะ ความชันของเส้นสัมผัสนะคะก็คืออนุพันธ์ดับหนึ่งนะคะของฟังก์ชันนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่ม เว้าลงนะคะ ลักษณะเด่นของเส้นโค้งในช่วงเว้าลงนะคะ ก็คือ เส้นโค้งจะอยู่ใต้เส้นสัมผัส พิจารณาความชันนะคะ ของเส้นสัมผัสนะคะ ก็คืออนุพันธ์ดับหนึ่งของฟังก์ชันนะคะ จะเป็นฟังก์ชันโลด จากลักษณะของความเว้านะคะทำให้เราได้ทฤษฎีดังต่อไปนี้นะคะ ทฤษฎีบท ให้ f เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ดับสองได้บนช่วงเปิด ab จะได้ว่า ถ้า f เดินพราม x นะคะมากกว่า 0 สำหรับ x ที่มากกว่า a น้อยกว่า b นะคะ แล้วเส้นโค้ง f เว้าขึ้นบนช่วงเปิด ab ถ้า f เดินพราม x นะคะน้อยกว่า 0 สำหรับ x ที่มากกว่า a น้อยกว่า b แล้วเส้นโค้งนะคะ จะเว้าลงนะคะบนช่วงเปิด ab ต่อไปนะคะ เป็นนิยามของจุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนของเว้านะคะ ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะบนช่วงเปิด ab และ c ในช่วงเปิด ab กราฟของ f นะคะมีการเปลี่ยนความเว้านะคะจากเว้าขึ้นเป็นเว้าลง หรือจากเว้าลงเป็นเว้าขึ้นที่ x เท่ากับ c แล้วจะเรียกจุด cfc ว่าเป็นจุดเปลี่ยนเว้านะคะ ดังรูปนะคะ ดูจากลักษณะนะคะของกราฟนะคะจุดเปลี่ยนเว้านะคะ จะเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างนะคะเส้นโค้งนะคะที่มีความเว้าที่ต่างกัน ต่อไปนะคะ จะพิจารณาสมบัติของจุดเปลี่ยนเว้านะคะให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิด ab และ c ในช่วงเปิด ab ถ้าจุด cfc เป็นจุดเปลี่ยนเว้าแล้ว f เดิมพาม c นะคะเท่ากับ 0 หรือ f เดิมพาม c หาค่าไม่ได้ แต่ถ้าเรากำหนดนะคะ สูตรในรูปแบบของฟังก์ชัน จะพิจารณาได้อย่างไรว่า กราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ มีจุดเปลี่ยนเว้าหรือไม่ มาหาคำตอบกันนะคะ โดยการพิจารณาขั้นตอนการหาจุดเปลี่ยนเว้านะคะ ขั้นตอนนะคะ การพิจารณาจุดเปลี่ยนเว้านะคะให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิด i ขั้นที่1 หาจุดที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเว้านะคะ โดยหาค่า x เท่ากับ c ที่ทำให้ f ดัมพาม c นะคะ เท่ากับ 0 หรือ f ดัมพาม c หาค่าไม่ได้ ขั้นที่ 2 ทดสอบจุดที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเว้าที่ x เท่ากับ c ให้พิจารณาเครื่องหมายนะคะของ f ดัมพาม x นะคะรอบรอบ x เท่ากับ c นะคะ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายนะคะจากเครื่องหมายบวก ไปลบนะคะ หรือถ้าเครื่องหมายของ f เดนพรม x นะคะ รอบรอบ x เท่ากับ c มีการเปลี่ยนเครื่องหมายจากลบไปบวกนะคะ ข้อสรุปเราก็จะได้ว่า CFC เป็นจุดเปลี่ยนเว้านะคะ ดังนั้นนะคะ ในส่วนของเครื่องหมาย f เดนพรม x นะคะ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายรอบร x เท่ากับ c นะคะ CFC จะทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนเว้าทันทีนะคะ แต่ถ้าเครื่องหมายของ f เดนพราม x นะคะ ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะรอบๆจุด x เท่ากับ c นะคะเราก็ได้ข้อสรุปว่า cfc ไม่เป็นจุดเปลี่ยนเว้า ต่อไปนะคะจะทำการทดสอบจุดวิกฤตนะคะโดยใช้นุพันธ์ดับ2นะคะเพื่อทำการทดสอบจุดวิกฤตนะคะที่ได้มาว่า ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือต่ำสุดสัมพัทธ์ดังนี้นะคะให้ f เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ดับ 2 ได้บนช่วงเปิด AB และจุด CFC นะคะเป็นจุดวิกฤตเมื่อ C อยู่ในช่วงเปิด AB ข้อ1ถ้า f เดิมพราม c น้อยกว่า 0 แล้ว fc จะเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ ข้อ 2 ถ้า f เดิมพราม c มากกว่า0แล้ว fc จะเป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ เราจะเอานะคะคุณสมบัติทั้งหมดนะคะมาทำการเขียนกราฟกันนะคะด้วยวิธีการเขียนกราฟคร่าวๆนะคะของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะคะซึ่งจะทำเป็นขั้นๆดังนี้นะคะขั้นที่ 1 หา f from x และ f double from x ขั้นที่ 2 จาก f from x พิจารณาหาจุดวิกฤต และช่วงที่ f เป็นฟังก์ชันเพิ่ม และเป็นฟังก์ชันลด ขั้นที่ 3 จาก f เดิพราม x พิจารณาหาจุดเปลี่ยนเว้า และช่วงที่ f เว้าขึ้นหรือเว้าลง ขั้นที่ 4 ลงจุดตัดแกน y จุดตัดแกน x ถ้าหาได้ไม่ยากนะคะ จุดวิกฤต จุดเปลี่ยนเว้านะคะ บางจุดที่ต้องการเพิ่มเติม ตัวอย่างนะคะ จงหาช่วงที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะ แล้วก็ช่วงที่เป็นฟังก์ชันลด ค่าสุดขีดสัมพัทธ์ ช่วงที่กราฟเว้าขึ้น ช่วงที่กราฟเว้าลง จุดเปลี่ยนเว้านะคะ และเขียนกราฟของฟังก์ชันนะคะ f x เท่ากับ 5 คูณ x ยกกำลัง 7 ลบ 7 คูณ x ยกกำลัง 5 บวก 3 วิธีทำนะคะ ขั้นที่ 1 หาอนุพันธ์ดับ1นะคะ และอนุพันธ์ดับ 2 ของฟังก์ชัน f นะคะ เราจะได้ f from x เท่ากับ 35 คูณ x ยกกำลัง 6 ลบ 35 คูณ x ยกกำลัง 4 นะคะ ดึงตัวร่วมนะคะ x ยกกำลัง 4 ออกมานะคะ ก็จะมีค่าเท่ากับ 35 นะคะคูณ x ยกกำลัง4คูณด้วยวงเล็บ x ยกกำลัง2ลบ1นะคะ จากนั้นเราจะทำการแยกตัวประกอบนะคะของ x ยกกำลัง2ลบ1นะคะ f from x ก็จะมีค่าเท่ากับ 35 นะคะคูณ x ยกกำลัง 4 คูณด้วยวงเล็บ x ลบ 1 คูณด้วยวงเล็บ x บวก 1 จากนั้นนะคะ เราจะนำฟังก์ชัน f prime นะคะทำการหาอนุพันธ์เทียบกับ x นะคะ ก็จะได้นะคะ อนุพันธ์ดับ2นะคะของ f นะคะเทียบกับ x ก็คือ f เดี๋ยเ prime x นะคะ เท่ากับ 35นะคะ คูณด้วยวงเล็บ 6 คูณ x ยกกำลัง 5 ลบ 4 คูณ x ยกกำลัง3นะคะ ซึ่งเท่ากับ 70คูณ x ยกกำลัง 3 คูณด้วยวงเล็บ3คูณ x ยกกำลัง2ลบ2นะคะ เราทำการแยกตัวประกอบนะคะของ3คูณ x ยกกำลัง2ลบ2นะคะ เพราะฉะนั้น f ด้วยพราม x ก็มีค่าเท่ากับ 70 คูณ x ยกกำลัง3นะคะ คูณกับวงเล็บรากที่ 2 ของ 3 คูณกับ x ลบด้วยรากที่2ของ 2 นะคะ คูณด้วยวงเล็บรากที่ 2 ของ 3 นะคะ คูณกับ x นะคะ บวกด้วยรากที่ 2 ของ2นะคะ เราจะทำการหาจุดวิกฤตนะคะ และจุดที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเบ้า โดยการให้ f from x เท่ากับ0และ f ดับเบิลพราม x เท่ากับ0นะคะ เราก็จะได้นะคะ35นะคะ คูณ x ยกกำลัง4นะคะ คูณด้วยวงเล็บ x ลบ1คูณด้วยวงเล็บ x บวก1นะคะ เท่ากับ 0 และ 70นะคะ คูณ ด้วย x ยกกำลัง3คูณ ด้วย วงเล็บ รากที่2ของ 3 คูณ ด้วย x นะคะ ลบ ด้วย รากที่2ของ2นะคะ แล้วก็ คูณ ด้วย วงเล็บ นะคะ รากที่2ของ3นะคะ คูณ กับ x บวก ด้วย รากที่2ของ2นะคะ มีค่า เท่ากับ0นะคะ แก้สมการนะคะ เราก็จะได้นะคะ จุดวิกฤตก็คือจุดที่ x เท่ากับ0บวก หรือ ลบ 1 จุดที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนว้าวนะคะ คือจุดที่ x เท่ากับ 0 บวกหรือลบรากที่ 2 ของ2นะคะ ส่วนด้วยรากที่ 2 ของ 3 จากนั้นนะคะ เราทำการทดสอบจุดวิกฤตนะคะ โดยใช้นุพันธ์ดับ2นะคะ พิจารณานะคะ f ดับเบิลพรามที่ลบ1เท่ากับลบ70นะคะ ซึ่งเป็นจำนวนจริงที่น้อยกว่า0นะคะ เราก็จะได้ f ที่ลบ1เท่ากับ5นะคะ เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ และ f เดยพรามที่1นะคะเท่ากับ 70 ซึ่งเป็นจำนวนจริงที่มากกว่า0นะคะเราก็จะได้ว่า f ที่ 1 เท่ากับ 1 เป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์แต่ f เดยพรามนะคะที่0นะคะมีค่าเท่ากับ0นะคะดังนั้นนะคะสำหรับ f ที่0นะคะยังไม่ทราบว่าให้ค่าสุดขีดสัมพัทธ์หรือไม่นะคะ เราก็ต้องใช้อนุพันธ์ดับหนึ่งนะคะของฟังก์ชัน f นะคะมาทดสอบนะคะขั้นที่2นะคะทดสอบจุดวิกฤตที่ x เท่ากับ 0 และจุดที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนเว้านำจุดวิกฤตนะคะที่ x เท่ากับ0นะคะบวกหรือลบ 1 และจุดที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนเว้านะคะที่ x เท่ากับ 0 บวกลบรากที่ 2 ของ2นะคะส่วนด้วย รากที่ 2 ของ3นะคะมาเขียนลงบนเส้นจำนวนนะคะเราก็จะทำการพิจารณานะคะเครื่องหมายนะคะของอนุพันธ์ดับ1และอนุพันธ์ดับ2นะคะดังรูปพิจารณานะคะเครื่องหมายนะคะของอนุพันธ์ดับ1นะคะก็คือเครื่องหมายของ f from x นะคะสังเกตว่ารอบๆ จุด x เท่ากับ0นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายนะคะเราก็จะทำให้ได้ว่า f ที่ 0 นะคะ เท่ากับ 0 ไม่เป็นค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะคะ ส่วนเครื่องหมายนะคะของ f ดวยพรม x นะคะรอบๆจุด x เท่ากับลบรากที่2นะคะของ 2 หารด้วยรากที่2ของ 3 นะคะ มีการเปลี่ยนแปลงนะคะของเครื่องหมายนะคะ แล้วก็ที่ 0 นะคะที่ x เท่ากับ0นะคะ ก็มีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายนะคะ แล้วก็ ที่ x เท่ากับรากที่ 2 ของ 2 ส่วนด้วยรากที่2ของ3นะคะ ก็มีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายดังนั้นนะคะ จุดลบรากที่2ของ 2 ส่วนด้วยรากที่2ของ3นะคะ4.331นะคะแล้วก็จุด03นะคะและจุดรากที่2ของ2นะคะส่วนด้วยรากที่2ของ3นะคะ1.6694นะคะก็จะเป็นจุดเปลี่ยนเว้า จากนั้นนะคะ เราจะทำการพิจารณา นะคะ ช่วงที่ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะ กับช่วงที่ f เป็นฟังก์ชันลดนะคะ พิจารณาจากเส้นจำนวนนะคะ แล้วดูเครื่องหมายของ f พรามนะคะ ถ้าเป็นบวก f เราก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่ม ถ้าเป็นลบ f เราก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะ เราก็จะได้นะคะ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะ บนช่วง ลบอินฟินิตี้นะคะถึงปิดลบ1ยูเนียนกับปิด1นะคะถึงอินฟินิตี้ f เป็นฟังก์ชันลดนะคะบนช่วงปิดลบ1ถึง1นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่า f เว้าขึ้นนะคะบนช่วงใดและเว้าลงบนช่วงใดนะคะ เราก็มาดูเครื่องหมายของ f double prime x นะคะถ้าเป็นบวกนะคะก็จะเว้าขึ้น ถ้าเป็นลบนะคะก็จะเว้าลงนะคะ ดังนั้นนะคะเราก็จะได้นะคะ f เว้าขึ้นบนช่วงเปิดนะคะ ลบรากที่ 2 ของ 2 ส่วนด้วยรากที่ 2 ของ 3 0ยูเนียนกับช่วงเปิดนะคะรากที่ 2 ของ2นะคะส่วนด้วยรากที่ 2 ของ3นะคะถึงอินฟินิตี้นะคะ f นะคะจะเว้าลงบนช่วงเปิดนะคะลบอินฟินิตี้นะคะถึงลบรากที่ 2 ของ2นะคะส่วนด้วยรากที่ 2 ของ3ยูเนียนกับช่วงเปิดนะคะ 0นะคะรากที่ 2 ของ2นะคะส่วนรากที่ 2 ของ 3นำข้อมูลทั้งหมดนะคะมาเขียนกราฟนะคะลงจุดวิกฤตนะคะกับจุดที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเว้านะคะลงจุดก่อนนะคะเราได้จุดตัดแกน y นะคะคือจุด 03นะคะแล้วก็ทำการพิจารณาการเขียนกราฟนะคะในแต่ละช่วงนะคะภายใต้เส้นจำนวนนะคะของเครื่องหมายของ อนุพันธ์ดับ 1 และอนุพันธ์ดับ2นะคะ มันพิจารณา x ในช่วงแรกก็คือ x ที่น้อยกว่าลบ1นะคะ ฟังก์ชันเราก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มวาวลงนะคะ แล้ว x อยู่ในช่วงลบ1ถึงลบรากที่2ของ2ส่วนรากที่2ของ3นะคะ ก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะ แล้วก็วาวลงนะคะ จากนั้นดูช่วงถัดมานะคะ ก็คือช่วงของ x ที่อยู่ในช่วงลบรากที่2ของ2ส่วน รากที่2ของ3นะคะถึง0นะคะเป็นฟังก์ชันลดนะคะแล้วก็เว้าขึ้นนะคะจากนั้นเราดูช่วงต่อมานะคะคือช่วงของ x ที่อยู่ในช่วง 0 ถึง รากที่ 2 ของ2นะคะส่วนด้วยรากที่ 2 ของ3นะคะฟังก์ชันเราก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะแล้วก็เว้าลงนะคะจากนั้นเรามาดูนะคะ ช่วงถัดมาก็คือช่วงที่ x อยู่ในช่วงรากที่ 2 ของ2นะคะส่วนด้วยรากที่ 2 ของ3นะคะถึง1นะคะฟังก์ชันเราเป็นฟังก์ชันลดเว้าขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงที่ x นะคะมากกว่า1นะคะฟังก์ชันเราก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะแล้วก็เว้าขึ้น เราก็จะได้กราฟดังรูปนะคะสรุปในตอนนี้นะคะผู้เรียนได้ศึกษาขั้นตอนนะคะ การเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้อย่างคร่าวๆ ในตอนถัดไปจะใช้อนุพันธ์ดันดับ1 และอันดับ 2 นะคะ มาแก้โจทย์หาค่าสุดขีด thank you